สวัสดีครับ วันนี้นักบินสาแฝดนักบินที่หนึ่งนักบินที่สองนะครับจะพาท่านไปเที่ยวบินจากสนามบินแม่สอดไปพม่านะครับมาละแมงนะครับ จะได้รู้ว่าบริเวณนี้ทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ของแถมนิดนึง ก็จะให้ดูภูมิศาสตร์ประเทศไทยณเวลานี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็น เป็นเวลากลางวันนะครับเเวลากลางวันอ๋อตกใจอยู่ตรงนี้พอดีนะเป็นภาพเรียลไทม์จากดาวเทียมนะครับภูมิศาสตร์นี่คือประเทศไทยนะครับเห็นแผนที่นะครับอธิบายนิดนึงทำไม จีนจึงต้องใช้พม่า เป็นทางออกทางทะเลด้านนี้ ก็เพราะว่าจีนมัน กว้างใหญ่ไพศาลนะครับมณมณฑลจีนแถวๆนี้นะครับ ถือว่าเป็นมณฑลยักจนของเขาครับ ส่วนร่ำรวยอยู่ท่านนี้ครับจีนเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตรงนี้รวยกว่า ตรงนี้ยักจนกว่า เพราะว่าเสียเปรียบด้านนี้ เพราะว่าด้านนี้เขาติดทะเล ด้านนี้ไม่ติดทะเลห่างมาก เพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดกลายเป็นตรงนี้ครับพม่าครับตรงนี้ เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าประเทศไทยเนี่ย ตัวประเทศเองจะได้เปรียบว่าอยู่มหาสมุทรแปสองมหาสมุทรนะครับ เนี่ยทั้งแปซิฟิกทั้งอินเดียนะมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียอะไรพวกนี้เราอยู่ที่กลางใช่ไหมแต่เราไม่สามารถสร้างท่าเรือตรงนี้ได้ เนื่องจากว่าคง เป็นว่าบริเวณนั้นไม่ลึกพอนะครับ แต่อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยคนของเรา ไม่ได้เป็นพ่อค้า แม้ว่าตามถึงท่าเรืออะไรเนี่ย คนที่จะมาใช้บริการ ก็คือพ่อค้าจีนครับ พ่อค้าแถวนี้ครับเห็นไหมถ้าเราสร้างท่าเรือนะแล้วจีนเขาก็มีท่าเรือ ตรงพม่าตรงนี้นะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจีนนะครับ บริษัทใหญ่ๆของจีน ต้องส่งสินค้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ย คนจีนด้วยกันเองเขาก็ต้องใช้ อันนี้อยู่แล้วเห็นเห็นครับนะ เราจึงเสียเปรียบด้านคนครับ คนของเราไม่มีพ่อค้า คือไม่ได้ทำการค้าขายครับ แม้ว่าเราจะมีท่าเรือแถวนี้นะแต่ของเรามันไม่ใช่ค้าขายกันทั้งประเทศนี่ครับแค่รายเล็กรายน้อยส่งสินค้าไปก็เสียเปรียบเขาจีนเขา ตอนนี้เขา ข้ามมาสูุเนี่ยเขาต้องอาศัย ช่องแคบมรากาตรงนี้นะครับซึ่งมันเะียเปรียบยาวมากครับ ถ้าเขาออกตรงนี้นะเห็นไหมคุ้มครับตอนนี้จีนก็ส่งทหารไปคุ้มกัน แนวตรงนี้ที่เราส่งท่อก๊าซหรืออะไรเนี่ยส่งทหารเข้าไปแสนคนซึ่งคุ้มครับเพราะผลประโยชน์มันมากกว่านั้นมากมายครับเนี่ยครับตรงนี้ นะเพราะนั้นเราอย่าพูดถึงท่าเรืออะไรเจ้าแถวนี้เลย มันเสียเปรียบด้านบุคคลครับ โดยไม่ต้องไปมองว่า มันสร้างได้ หรือสร้างไม่ได้หรืออะไรสร้างได้แล้วจะมียังไงสร้างได้แล้วไงนะคนใช้บริการก็ไม่ใช่คนไทยดีนะเพราะนั้นเรามาเรื่องเรื่องเราดีกว่าเอาด้านประวัติศาสตร์แล้วกันไหมเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ประเทศพม่านะครับ แล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยกันยาวนาน สิ่งที่เราไม่ทราบมาก่อนนะ ว่าเราในสมัยกรุงสุโขทัยเคยรบกับเมืองเล็กๆแถวนี้ เรียกว่าเมืองชอดนะครับ ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับ ก็สืบมีรายการไปสืบสอบแสงหามาแล้ว น่าจะเป็นแถวสรุปแล้วก็คือ น่าสงสัยที่สุดเหลือสุดท้ายที่ท้ายแล้วก็คือ ฝั่งฝั่งตรงข้ามกับแม่สอดนะครับอนแรกก็นึกว่าเมืองชอดคือแม่สอดเมืองท่าสองยางเมืองแม่เสลียงแม่สอนปรากฏว่า ไม่มีหลักฐาน แล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ที่สงสัยคือ ฝั่งตรงข้ามแม่สอดนะครับ คือน่าจะเป็นเมืองชอด ในสมัยโบราณนะครับ ช่ไม่ใช่ก็ก็หาหลักฐานทีเพราะมันเป็นฝั่งพม่าเข้าไปสืบในช่วงนี้ไม่ได้นะครับ ตอนนี้ก็เลยต้องบินจาก แม่สอดไปมะละแม่ตรงนี้ครับ ทางตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปค้นหาสนามบินก่อนใช้เวลานานเดี๋ยวนะพักแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับบินจากแม่สอดไปมะละแม่นะครับก็จะ ข้ามภูเขาเทือกเขายันตนาวสีไปนะครับพอพ้นภูเขาปุ๊บก็เจอ มาละแม่งเลยนะครับเราก็จะให้ดูวิวมีต้นไม้เยอะครับ จะเป็นแบบนี้ไปตลอดครับราบินนานพอสมควร ตัวเร่งความเร็วไม่ได้ก็ดูภายในห้องบินก่อนปุ๊บเป็นอย่างนี้ เป็นวิวทิวทัศน์ระหว่างแพร่สอดไปพม่านะครับทางมาลาเมงนะครับมาลาเมงหรือมอสอันใหญ่พม่านะครับเป็นรัฐมอญเมื่อก่อนนี้ก็มีความเจริญ ถึงขนาดเจ้าเมืองเชียงใหม่ส่งเจ้าชายมาเรียนที่มาลาเมงนะครับว่า อยู่ภายใต้การ ปกครองของอังกฤษอังกฤษยี่ป่าได้นะครับ ก็มันแม่งก็เลยเจริญแบบอังกฤษนะครับการศึกษาก็เจริญนี่นะครับบินต่างเพื่อจะให้ดูวิวทิวทัศน์นะครับ ของจริงของบินแบบนี้ไม่ได้นะครับ ต้องสูงกว่านี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าถ้าบินไกลก็จะชนภูเขาที่สูงกว่านี้นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ชนนะครับที่เห็นอยู่คือแม่น้ำเมยนะครับแม่น้ำเมย วิธีทัศน์ก็จะเสมือนจริงนะครับเสมือนจริงเพราะเป็นภาพจากดาวเทียมเรียกว่าเกือบจะชนภูเขาแล้วนะครับ เราต้องยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับส่วนอันนี้เป็นขากลับครับจากมะละแมงกับแม่สอดนะครับ บินกลับแม่สอดจากมะละแมงนะครับ ประเทศพม่าก็ได้เห็น นี่นะครับด้านขวาด้านซ้ายนี่นะครับนะครับวิว บินกับประเทศไทยก็ต้องนี่เลยผ่านเทือกเขานี้ไป เลอยู่ไกลๆเห็นทะเลนะบินกลับเร็วยังบินได้นานนะกว่าจะไปชมภูเขา เราบินชมวิวนะครับ อยู่บนฟ้าอย่างเดียวครับ ไม่มี ขึ้นไม่มีลงนะครับ เราบินแบบชมวิวอย่างเดียวนะครับ ถ้าบินที่ลาดนะรอดครับ ไม่ชมภูเขาดูใกล้ๆบบินไปเรื่อยๆนี่ จนี่ข้ามม่น้ำแล้ว นี่คือเมืองมาลเมงนะครับ ประเทศพม่ารัฐมอนนะครับ บิน เพื่อจะกลับแม่สอดจังหวัดตากนะครับ ต้องข้ามภูเขา ข้ามมาแล้วก็ข้ามกลับก็จะเป็นแบบนี้แล้วครับคิวทัศของมะละเม่ง นะเพื่อไปชมภูมิประเทศต่าง ๆ เราก็จะใช้เครื่องบินใหญ่ บินต่ำของจริงเขาบินต่ำอย่างนี้ไม่ได้นะครับ แต่ภาพเป็นภาพจริงนะครับ วิลินชมวิวทีราได้ ชมนะครับสวัสดีครับ